พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ระบบคัดกรองจุลินทรีย์ และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สมรรถนะสูง ทรัพยากรจุลินทรีย์เป็นจุดแข็งที่สำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพไทย โดยเฉพาะเอนไซม์จากจุลินทรีย์มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมชีวภาพสมัยใหม่มากครับ ปัจจุบันนักวิจัยไทยพัฒนาระบบการคัดกรองจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สมรรถนะสูง เพื่อตอบโจทย์การใช้งานในอุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัวค่ะ สวทช จัดตั้งระบบการคัดกรองจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สมรรถนะสูง เพื่อสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีในการคัดกรองและค้นหาเอนไซม์ในกลุ่มต่างๆ โดยมีเป้าหมายเป็นเอนไซม์ที่สามารถใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ การใช้ระบบการคัดกรองจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สมรรถนะสูงจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการคัดกรอง ลดปัญหาความผิดพลาดของคนและลดปริมาณสารเคมีที่ต้องใช้ เป็นการช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและเคมีชีวภาพในประเทศซึ่งได้รับการผลักดันจากภาครัฐและภาคเอกชนตามแผนยุทธศาสตร์ New S Curve Industry วิจัยและพัฒนาโดย Biotech สวทช